วัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งเรื่องบทนำรายวิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นตอนแรกของรายวิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมหนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อศึกษาเรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง เพื่อศึกษาเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของอนุพันธ์ และสุดท้ายเพื่อศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน และสามารถนำปริพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ คณิตศาสตร์วิศวกรรมจะกล่าวถึง 3 เรื่องใหญ่ ๆ ด้วยกัน โครงสร้างรายละเอียดเนื้อหารายวิชาทั้งหมดเราสามารถแสดงได้เป็นแผนภาพคร่าวๆ ได้ดังนี้ เรื่องแรกคือ ลิมิตและความต่อเนื่อง บทต่อไปจะเป็นเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ส่วนเรื่องสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ เรื่องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส ในบทของลิมิตและความต่อเนื่อง สิ่งที่เราจะศึกษากันประกอบด้วย นิยามของลิมิต การหาค่าลิมิตของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ในบทของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เราจะศึกษาหัวข้อใหญ่ ๆ คือ นิยามของอนุพันธ์ การหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความหมายและการประยุกต์ของอนุพันธ์ ในส่วนสุดท้าย ปริพันธ์ของฟังก์ชัน เราจะศึกษานิยามของปริพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน และสุดท้าย การประยุกต์ของปริพันธ์ สำหรับคณิตศาสตร์ วิศวกรรม วิดีโอที่เราจะศึกษามีทั้งหมด 46 ตอน โดยแบ่งตามหัวข้อใหญ่ๆ 3 หัวข้อ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในหัวข้อลิมิตและความต่อเนื่อง เราจะศึกษานิยามของลิมิต ทฤษฎีบทของลิมิต และความต่อเนื่องในตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือ ศึกษาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในตอนที่ 7 ถึงตอนที่ 20 และศึกษาบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 21 ถึงตอนที่ 28สำหรับหัวข้อสุดท้าย ปริพันธ์ของฟังก์ชันจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่ 29 ถึงตอนที่ 37 บทประยุกต์ของปริพันธ์ ซึ่งเราจะศึกษาในตอนที่ 38 ถึงตอนที่ 42 และสุดท้ายเราจะศึกษาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตในตอนที่ 43 ถึงตอนที่ 46สำหรับหัวข้อแรก ลิมิตและความต่อเนื่อง ในบทของลิมิตนั้นจะกล่าวถึงนิยาม ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ต่อไป ซึ่งแนวคิดของลิมิตนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆได้มากมาย เช่นนำไปช่วยวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ทางวิศวกรรมเป็นต้น ตัวอย่างของการประยุกต์เรื่องลิมิต เช่น บริษัทแห่งหนึ่งได้ทำการประมาณค่ารายรับของบริษัท มีหน่วยเป็นล้านบาทที่ได้มาจากการลงทุนเงินโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กันดังสมการ RA เท่ากับ 500 ลบ 1,000 ส่วน a บวก 3 เมื่อ a คือจำนวนเงินที่ใช้ในการโฆษณา ถ้าปัจจุบันบริษัทลงทุนกับค่าโฆษณาไป 30 ล้านบาท แล้วเราควรจะแนะนำให้บริษัทนี้เพิ่มเงินลงทุนกับค่าโฆษณาเป็น 40 ล้านบาทหรือไม่ ในส่วนของบทนี้ได้กล่าวถึงวิธีการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตร ซึ่งสูตรที่ได้มา ก็มาจากการนำความรู้ในเรื่องของลิมิต มาช่วยในการหาสูตรของอนุพันธ์นั่นเอง และในบทนี้ยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ของอนุพันธ์ เช่น การนำอนุพันธ์มาช่วยในเรื่องของการวาดกราฟ การหาค่าที่มากที่สุด หาค่าที่น้อยที่สุด รวมไปถึงการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปีนเขา การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อัตราการสลายตัวของสาร เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ต้องการสร้างกล่องให้มีปริมาตรมากที่สุด เมื่อกำหนดขนาดของกระดาษ และความยาวแต่ละด้านมาให้ เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร หรือการวางท่อระบายน้ำ โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดจะมีวิธีวางอย่างไร หรือการขายสินค้าโดยคำนวณต้นทุนและตั้งราคาขายเพื่อให้ได้กำไรสูงที่สุด การขับรถช้าๆ กับการขับรถด้วยความเร็วสูง ซึ่งการขับรถทั้งสองแบบถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกัน แต่ใช้ระยะเวลาต่างกัน ส่วนเรื่องสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ เรื่องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส และการนำไปประยุกต์ใช้ ในการหาพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง รวมไปถึงการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณต่างๆ รอบแกนหมุน และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบอีกด้วย หลังจากที่เราได้ศึกษาเทคนิคต่างๆ ในการหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันไปแล้ว เราจะเริ่มศึกษาถึงนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขต ซึ่งแนวคิดของนิยามดังกล่าว เกิดมาจากที่เราต้องการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) บนช่วงปิด ab ซึ่งในทางปฏิบัติ การหาปริพันธ์แบบจำกัดเขต จากนิยามเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทฤษฎีบทที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริพันธ์แบบจำกัดเขต และปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขต ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีชื่อว่าทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส ทฤษฎีดังกล่าว ช่วยให้การคำนวณปริพันธ์แบบจำกัดเขตผ่านทางปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ซึ่งทำให้การคำนวณไม่ยุ่งยากจนเกินไป เทคนิคในการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง คือการสร้างแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ๆจำนวนมากเพื่อประมาณค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้ง นอกจากนั้น เรายังกล่าวถึงบทประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต ซึ่งมีการหาพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างกราฟ y เท่ากับ f(x) และกราฟ y เท่ากับ gx บนช่วงปิด ab รวมถึงการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนบริเวณปิดบนระนาบ xy รอบแกนพิกัดอีกด้วย โดยหัวข้อดังกล่าว จะมีการกล่าวถึงระเบียบวิธีของการหาปริมาตรสองระเบียบวิธีคือ ระเบียบวิธีแบบจาน โดยหมุนรอบแกน x หรือรอบแกน y ในลักษณะเป็นรูปจาน และระเบียบวิธีแบบเปลือกทรงกระบอก เป็นการหมุนรอบแกน x หรือรอบแกน y ในลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสำหรับหัวข้อสุดท้ายของปริพันธ์ ซึ่งเราจะศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และบทประยุกต์ของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สรุปในตอนนี้นะคะ เราจะทราบและเข้าใจความหมายของลิมิต อนุพันธ์และปริพันธ์ ทราบถึงการประยุกต์ลิมิต อนุพันธ์และปริพันธ์ กับปัญหาทางวิศวกรรม และเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไปค่ะ ในตอนถัดไป ตอนที่ 2 เราจะศึกษาบทนำของลิมิตและความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องแรกและเป็นหัวใจที่สำคัญในรายวิชานี้ค่ะ thank you